แล้วตอนนี้นะครับเรามาดูรูรั่วกัน อ่ะ อันนี้ก็รั่วแล้ว ยานพาหนะของเราก็เป็นเรือฮะ เรือแจว อ่ะ เรือแจวนี่นะครับ ไว้ส่งของไม่งั้นเดินอ้วกครับผม สดีครับวัสดีครับ ผมดีเจบอมจกโมกครับ จากช่องบอมจกโมกนะครับ และตอนนี้เราอยู่กับพี่พงศ์พี่พงศ์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ แนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับผมผมพงศักดิ์นะฮะอันนี้อยู่ที่อำำเภออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีอยุธยาครับผมนะ วันนี้พี่พงศ์ให้ผมมาทำการฉีดโฟมโป๊ะครับครับนะฉีดโป๊ะในความกว้างอยู่ที่ 3 เมตรครับอ่ายาว6เมตรนะครับผมไปดูจากไหนมา ก็อันนี้ผมก็ศึกษามานานพอสมควรนะครับพอดีเข้าไปดูในเว็บไซต์ แล้วก็เจอในในใน u t u b e ใน Facebook ครับผมครับก็เห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวให้กับเราได้นะเพราะว่าคือเราค่อนข้างมีปัญหากับการรั่วซึมของของโปะมานานพอสมควรครับ การซ่อมทีนึง บางทีใช้คนมาอุดใช้คนมาอะไรพวกเนี้ยบางทีไม่จบแล้วที ไม่จบนะไม่จบ ครั้งหนึ่งห้าร้อยหกพันเออครั้งครั้งหนึ่งห้าร้อยหกร้อยบางทีพันหนึ่งอ่าจ้างคนมาไม่ยอมจบแล้วทีไม่จบไม่จบก็มีห้าร้อยมีพันหนึ่งซื้อโฟมดีว่า แล้วก็ซื้อ บางทีเรานอนนอนไปเฮ้ยในหาโป๊ะ เราจะจม เราจะร่วงไหมเช้ามาเห็นจมเช้ามาเห็นจมนะก็เลยเมื่อ พอดีผมไม่อยู่บ้านมาสองวันไปไปพักผ่อนที่พัทยากลับมาปรากฏว่าโป๊ะหายไปแล้ว แล้วที่เราสั่งให้ช่างทำการปะ ทำการอุดทางการกู้ เนี่ยเราไปโทรถามไหมรับผิดชอบไหมอืมก็คือ เขาก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามสภาพของของของเนื้อเหล็กที่เรามีอ่ะนะฮะบางทีก็ผุกร่อนไปคือเขาก็จะมาซ่อมให้แล้วก็มีประกันไหมครับพวกนี้เขาทำไม่มีครับไม่มีประกันอยู่แล้วนะครับผมก็จะแถไปในจุดที่ว่ามันเป็นตามสภาพนะ มันต้องยอมรับตรงนี้นะเขาได้ตังค์แล้วเฮ้ยนี่เรามาจบกันที่การฉีดนะเป็นการฉีดโฟมนะใส่โป๊ะเลยทีเดียวนะตัดสินใจนานไหมพี่ ก็คือผมตั้งใจว่าจะทำมานานแล้วแหละตั้งใจว่าจะทำมานานแล้วก็กะว่าตอนแรกกะว่าจะให้บ้านที่กำลังสร้างเนี่ยทำให้ให้มันเสร็จสับเรียบร้อยเลย แล้วก็จะจะทำการฉีดโฟม แล้วก็ทำสีทำอะไรใหม่ ให้มันสวยให้มันเหมาะสมกับบ้านที่เราสร้างมาก็ ลปรากฏว่า พอมันจมก็เลยตัดสินใจทำเลยทำเลย ไม่รอแล้ว ไม่รอแล้วรอเดี๋ยวไปกันใหญ่เลยนะคุณพี่คงก็สร้างบ้านอยู่ด้วยตอนนี้นะเปรียบว่าโป๊ะนี่ก็เอาไว้จอดไม่ได้ฟ้าข้ามฟากหรืออะไร ไม่ฮะไม่ฮะ เอาไว้พักผ่อน เอาไว้พักผ่อนเอาไว้นั่งดูเล่นใส่บาตรกปลากันไป ใส่บาตรพระมาอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะฮะหลาย ๆ อย่างนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าพอเสร็จแล้วเป็นอย่างไรกับความประทับใจในการทำงานครั้งนี้และครอบครัวที่เข้าไป รอสักครู่นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับ เราก็ไปดูเด็กส่งพัดลมครับ ทางโน้นครับนะ คอยส่งพัดลมส่งเรือส่งของอะไรประมาณนี้นะเด็กคนนั้นคงจะหน้าคุ้นๆกันนะครับนี่ฮะอันนี้ทำการวิทย์นะทำการวิทย์ลงไปนะครับก็วัยรุ่นฮะชิดวัยรุ่นลงไปใช่ไหมอ่า วัยรุ่นก็คือตำม้วนเนี่ยแหละครับ นะตำม้วนกับตำพับอันนี้เขาเรียกสองเท่าคูยิงใหญ่ ยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ในนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็ทำการวิดน้ำก่อนนะครับนะแล้วเพื่อจะพานดูรอยรั่วตั้งต่อไปนะครับผมท่านชมจะเห็นนะครับว่าการลงไปครั้งนี้ต้องลงไปสองคน นะฮะลงไปสองคน ้องวิทย์น้ำออกให้หมดนะครับ ผมให้เกลี้ยงเลยครับ ไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวครับถ้าเหลือหยดเดียวเดี๋ยวรั่วครับ ผม ดูครับอเด็กส่งพัดลมครับไวๆครับผมนะเด็กส่งพัดลมครับนะอะไรจะตรงน้ำก่อนระหว่างลูกหมูกับพัดลมเพราะว่าการฉีดเนี่ยเราต้องใช้พัดลมนะช่างชิดนะเราต้องใช้พัดลม เพื่อที่ให้ อากาศนะถ่ายเทนะฮะถ้าเราฉีดเข้าไปป๊อปเนี่ยโอ้โห มันจะไปอุดตันข้างใน ทำให้เกิดความอึดอัดอุดอู้นะครับ อันนี้ก็เป็นรูนึงนะฮะอีกรูนึงก็อยู่ฝั่งนี้ รูฝั่งนี้นี่อันนี้น้ำยังอยู่นะครับ น้ำเจอนองอยู่นะครับนะ ยังมีเขาเรียกว่า เหงื่อน้ำนะ เหงื่อมันออกเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมนะ อันนี้ก็คือข้างในนะของในทุ่นนะครับกว้าง3เมตรยาว 6 เมตรนะครับผมนี่ด้านในเราจะต้องทำการเก็บนะรายละเอียดทั้งหมดเศษสนิมหอยปูปลากุ้งจับแดกหมดครับเนี่ยนะติดตัวในเรือจับแดกหมดครับไม่เอาไว้นะฮะที่ผมขออนุญาตนะ กุ้งเกิ้งโตในนี้ผมกินหมดนะ โอเคไม่มีสักตัว อันนี้เข้าไปแล้วด้านในนะเราได้เห็นกันแล้วนะครับผมเอาวันนี้คุณตุ้ยหรือคุณนนทวัฒน์นะครับผม วันนี้เรามาดูที่โปาะอยุธยากัน ใช่ครับนะพื้นที่ตอนนี้กว้างยาวเท่าไหร่6คูณมครับ6คูณมนะขอบอกไว้เลยว่าการฉีดครั้งนี้ยากไหมถามว่ายากไหมไม่ยากยากครับ ถ้ารั่วไม่เยอะ แต่มันขึ้นอยู่ว่าถ้ามันรั่วเยอะ เราก็ต้องอุดเยอะ อืมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเรือแบบนี้ส่วนมากจะรั่วตะเข็บ ถ้ารั่วตะเข็บนี่ถบอกเลยว่าโคตรยาก แต่ก็บอกไว้เลยนะว่าที่อื่นเนี่ยเขาไม่ให้ลงแบบนี้นะเขารอให้เราให้เราเขาเปิดแล้วให้เขาจัดการหมดแล้วเราค่อยมาฉีดใช่ แต่ที่นี่เราเราทำความสะอาดด้วย เอามาละเลย วิดน้ำแล้วก็อุ่นรอยรั่วให้ด้วยครับอ่าฮะ นี่นะครับหลังที่เข้าลงไปตอนเนี้ยใช่สองคนเลย ใช่ครับ ลงไปสองคนเลย เพราะอะไร เพราะอะไรเราต้องทำความสะอาดต้องทำความสะอาดก่อน เพื่อให้ให้ประสิทธิภาพของโฟมเนี่ยมันดีขึ้นเกาะติดพื้นผิวได้ดีขึ้นก็เหมือนกับ ถ้าพื้นมันเปียกเนี้ยเราทากาวไปกาวก็จะไม่ติดกับพื้นอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดก็แล้วแต่ ต่อให้กาวเป็นกาวตาช้างก็เถอะ ถ้าคุณไปทาตอนพื้นเปียก กาวก็ไม่ติดพื้นอที่ทำความสะอาดให้พื้นแห้งก็เพื่อให้โฟมมันเกาะติดพื้นเหล็กแล้วเวลามันเกิดการรั่วหรือแตกขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็จะเข้าซึมเข้ามาในโป๊ไม่ได้ เพราะว่าติดโฟม แต่ถ้าเราไม่ทาถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลย มันฉีดไปเลยมันติดน้ำอื ฟมก็จะไม่ติดพื้นเหล็กเวลารั่ว หรือซึมอีกทีมันก็จะซึมใต้ท้องโฟมขึ้นมา แล้วก็ค่อยเลาะตามขอบขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่่วาเราเน้นให้ทำความสะอาดอย่างนี้ประมาณสักกี่คิวครับ อย่างเนี้ยกะออกไหมสิบกว่าคิวคูณหกสิบกว่าคิวสิบถึงสิบห้าคิวแล้วประเด็นพัดลมใช่พัดลมที่เราจะต้องทำการ อัดรูนี้ใช่ครับเพื่อระบายความร้อนครับระบายความร้อนออกไปทางนู้นใช่ครับให้คนแบบว่าที่อยู่ทำความสะอาดข้างในอ่ะไม่ร้อนเกินไปไม่งั้น่เดี๋ยวจะเป็นลมแดดก็ได้ลมแดดเราสองคนเลยนะใช่ที่ลงไปตอนนี้นะครับผมสำคัญมากคือการทำความสะอาดใช่ครับนะแล้วก็เอาน้ำออกเกลี้ยงเลย เศษหินเศษทราย เราจะไม่เหมือนที่อื่นครับที่อื่นอาจจะไปแล้วฉีดเลยไม่สนใจอะไรแต่ลูกค้าแจ้งมาเหมือนกันใช่ครับนะฮะต้องทำความสะอาดให้เขาแล้วถึงไปฉีดอย่างเดียวถ้าไม่ทำความสะอาดเราก็ไม่ทำเหมือนกันครับอืมทำไม่ได้ไม่ได้ถามว่าทำได้ทำได้ครับอยู่ได้ไม่นานปะอยู่ได้ไม่นานซึ่ง ึ่งมันทาให้เราเสียชื่อเสียงพี่พงศ์ที่ได้ไปติดต่อบริษัทอื่นเป็นยังไงบ้างครับก็บริษัทอื่นเนี่ยเขาก็จะคือคือพูดง่ายๆคือเหมือนกจะมาฉีดอย่างเดียวฉีดอย่างเดียวฉีดอย่างเดียวคือแล้วก็ในเรื่องของการอุดรอยรั่วอะไรพวกนี้ทำความสะอาดก็จะเป็นอีกส่วนเลยเขาบอกว่าอะไรก็ก็คือก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่าฮะอ่าฮะอ๋อ แล้วเขาบอกว่าเราต้องมาทำเองด้วยไหมฮะอ่าใช่ก็คือถ้าถ้าไม่ให้เขาทำถ้าไม่ให้เขาทำอันนี้ก็เราก็ต้องก็ต้องทำความสะอาดอุดรอยรั่วอะไรเตรียมเอาไว้ แล้วก็บริษัทฉีดพฟมมาถึงก็จะฉีดอืมอย่างเดียวืมฉีดอย่างเดียวเราเราก็รู้สึกว่าไม่เพิ่มเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็พอดีเมื่อวาน คุยกับคุณทางด้านคุณนนทวัฒน์ระหว่างที่ผมกำลังกู้โปะเนี่ยอไรก็ก็รู้สึกประทับใจแก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 โป้งอันนี้รูเท่านิ้วโป้งเลยเหรอใช่สองรูเจอสองรูแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราดูดูรอยรั่วครับ นี่อุดไปแล้วเนี่ยทำการอุดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าฮะอ๋ออุดเรียบร้อยแล้วเหลือรอทำความสะอาดรอบนึงก็เก็บงานอืมอืมโอเคนะครับ วันนี้พี่พงศ์ก็เข้ามาแบบว่าใกล้ชิดเลย อยากดูการทำงานนะฮะ พอเห็นแล้วเป็นไงพี่เออ ก็ รู้สึกไว้ใจฮะรู้สึกนะ รู้สึกว่ามันเอ้ยแต่ว่าพอเอาน้ำออกมันก็จะขึ้นมาไงอ่าอีกสักพักเดี๋ยวน้ำขึ้น ถ้าไม่ใส่พรมก็จะลงเหมือนเดิมนะพี่นะ ดูการทำงานไปเรื่อยครับพี่นะนะฮะยานพาหนะของเราก็เป็นเรือฮะเรือแจวนะเรือแจวนี่นะครับ ไว้ส่งของไม่งั้นเดินอ้วกครับผมนะนี่ ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะอุปกรณ์นะฮะ